กวามามตั้แต่วันนี้ในบรรยากาศของช่วงแรกกันแล้กันนะครับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วในเดือนหน้านะฮะสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณเป็มิลานารำทุกท่านที่มาร่วมให้กำลังใจกับพวกเราและน้องๆนางรำด้วยนะครับขอบคุณทีมงานและส่วนทุกๆทีมงานด้วย คุณเฮียเอียดเจ๊ไก่มาส่งพ่อค้าแม่้าตระบันสิน้าทุกๆร้าน ะแรงไอ้ทีมงาน รุ่มนภาเพชรโสภานักดนตรีสหสวรรค์บันเด็กไว้ครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อทั้งแปดทิศแปดทางหน้าไม่ทันสมัย hearted, ขอบคุณประธานใบนะฮะสองรอมในจังหวะต้อรุงและสัมชาให้ทีมงานเป็นสุภาและลุงกระมาและบุรณะคนดีสหสวรรค์บริงถวายครูบาอาจารย์กันไปนะครับ เหมือนเดิมเช่นเคย แน่นเหมือนเดิม